เนื้อหาต่อไปที่จะพูดต่อไปนี้ language work the infinitive การทำงานทางด้านภาษา หรือคำว่า infinitive ก็คือคำกริยาที่ตามด้วยคำว่า to help box กล่องความช่วยเหลือ the infinitive the infinitive with to is used in the following ways infinitive กับการใช้ในวิธีการดังต่อไปนี้ to express purpose เพื่อแสดงวัตถุประสงค์ we use symbolic languages to communicate instructions to the computer เราใช้ภาษาสัญลักษณ์เพื่อสื่อสารคำแนะนำกับคอมพิวเตอร์คำตอบคือ in order to communicate เราจะไม่ใช้ for to communicate infinitive after adjectives คำ infinitive ที่ตามหลังคำคุณศัพท์ basic was widely used in the past because it was easy to learn ภาษาเบสิกถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในอดีต เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ได้ง่าย ตัวอย่างเช่น Machine code is too difficult to write รหัสเครื่อง เป็นสิ่งที่ยากที่จะเขียน หรือ not easy to enough to write ไม่ง่ายพอที่จะเขียน infinitive หลังคำกริยาบางอย่าง after certain verbs effort demand plan agree expect promise appear hope refuse arrange learn try, design, and manage. A lot of companies are now trying to develop voice applications for web access. Tôi พยายามที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเสียง ที่ได้มาจากการเข้าใช้เว็บ adjective after the object of certain verbs คำที่เป็น infinitive เป็นคำที่แสดงถึงกรรมของ คำกริยา อาทิเช่น advise encourage allow expect tell ask invite want enable order warn ยกตัวอย่างเช่น HTML allows us to describe how information will be displayed on web pages ภาษา HTML อนุญาตให้พวกเราอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่จะแสดงขึ้นบนหน้าเว็บเพจเป็นต้น เรามาทองทำแบบฝึกหัดกันดูนะครับ Choose the correct words A to C to complete these sentences เลือกคำที่ถูกต้อง A ถึง C เพื่อเขียนประโยคให้เสร็จสมบูรณ์ One We use high-level languages because machine code is too difficult understand and debug เราใช้ภาษาระดับสูง เพราะว่ารหัสเครื่องยากเกินไปเพื่อทำความเข้าใจและแก้ปัญหาคำตอบคือ ข้อใด A read B reading C to read คำตอบคือข้อ 4 to read. We use high-level languages because machine code is too difficult to read, understand, and debug. คำถามข้อที่ Second question. I want on the course how to be a better programmer ฉันต้องการหลักสูตร ที่สามารถ จะเขียนโปรแกรมได้ดีกว่า A learn B to learn C for to learn คำตอบคือข้อ B I want on the course to learn how to be a better programmer Third question คำถามที่3 I'm not interested in that computer language ฉันไม่สนใจภาษาคอมพิวเตอร์ มีคำตอบให้เลือกดังนี้ learn learning to learn คำตอบคือ ข้อ B learning I'm not interested in learning that computer language คำถาม ข้อที่ 4 first question This program is too slow the simulation โปรแกรมนี้ช้าเกินไปคำตอบ A do B to do C for doing ผู้เรียนเลือกคำตอบครับ คำตอบของคำถามที่ 4 คือข้อ B to do This program is too slow to do the simulation เป็นอย่างไรบ้างครับ หวังว่าทุกคนตอบคำถามได้ถูกต้องทั้ง 4 ข้อนะครับ บทสรุปจากการเรียนรู้จากบทนี้ Conclusion from Unit 13 Program Design and Computer Language การเขียนโปรแกรมและภาษาคอมพิวเตอร์ Get know the basic concepts of programming ทำความรู้จักกับแนวคิดพื้นฐานของการเขียนโปรแกรม Get programming related terms and familiarize yourself with the terms รับข้อกำหนดเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม และทำความคุ้นเคยกับข้อกำหนด หรือเทคนิค can ask and answer questions about computer languages สามารถถามและตอบคำถามเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์ได้